สำหรับประโยค是的差不多是那个时候แปลว่าใช่ครับ ถูกต้องเวลาประมาณนั้นคำว่า是的แปลว่าใช่ครับ หรือใช่ค่ะสำนวน差不多แปลว่าเราเรานั้นคำว่า是แปลว่าคือหรือเป็นคำว่า那个 แปลว่าอันนั้น ในภาษาจีนจะเขียนเป็นนั้นอันคำว่า时候แปลว่าเวลา